Thank you. อีกครั้งหนึ่งนะคะกับสัปดาห์ที่ 2 สัปดาห์ที่ 2 นี้เราจะเรียนเกี่ยวกับอุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงงาน เราจะมาเรียนรู้วิธีการถามนะคะว่าเครื่องใช้สำนักงงานนี้ใช้ยังไง เราเก็บเครื่องใช้สำนักงงานไว้ที่ไหนนะคะ แล้วในสัปดาห์นี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับการบอกตำแหน่งสถานที่ที่เราเก็บของเครื่องใช้ไว้ โดยใช้ preposition บอกตำแหน่งที่ถูกต้องและการใช้อุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงานที่ถูกต้อง ตอนที่ 1 showing where things are kept การแนะนำอุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงงานแบบง่ายๆ เราสามารถพูดได้ว่า this is a fax machine this is a fax machine นี่คือเครื่องแฟกหรือ these are paper clips these are paper clips นี่คือที่หนีบกระดาษค่ะ อุปกรณ์สำนักงาน ที่เจาะกระดาษ hole punch น้ำยาลบคำผิด correction fluid กระดาษโน้ต memo pad scotch tape scotch tape แท่นใส่สกอตเทป tape dispenser ลวดหนีบกระดาษ paper clip ที่หนีบกระดาษ binder clip ที่เย็บกระดาษ stapler ลวดเย็บกระดาษ staple ที่แกะ ลวดเย็บกระดาษ staple remover แฟ้มเอกสารพลาสติก file folder แฟ้มเอกสาร binder เครื่องใช้คารุพันธ์สำนักงาน เครื่องทำลายเอกสาร shredder เครื่องถ่ายเอกสาร copy machine เครื่องแฟกซ์ fax machine เครื่องพิมพ์ printer เครื่องสแกน scanner computer computer ตู้เก็บเอกสาร file cabinet ตู้ใส่ของ supply cabinet ค่ะ ถ้าจะพูดถึงลักษณะการใช้งานฟังก์ชันของอุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงาน เราสามารถใช้สำนวนง่ายๆ โดยพูดว่า it is used for ตามด้วย gerund หรือ verb ing อย่างเช่นประโยคที่ว่า it is used for making a copy นี่ใช้สำหรับถ่ายเอกสาร it is used for fixing paper together นี่ใช้สำหรับเย็บกระดาษเข้าด้วยกัน it is used for making holes on paper นี่สำหรับเจาะกระดาษ It is used for scanning document นี่ใช้สำหรับสแกนเอกสาร It is used for keeping document in order นี่ใช้สำหรับเก็บเอกสาร หรือเราสามารถใช้ present simple tense เลยก็ได้นะคะ อย่างเช่น it display text on the screen มันใช้แสดงตัวหนังสือบนหน้าจอนั่นเองค่ะ ในกรณีเราถามหาสิ่งของเรามักจะใช้ WH question เช่นกัน Where is the stapler ที่เย็บกระดาษอยู่ที่ไหนคะ Where is the pencil sharpener ที่เหลาดินสออยู่ที่ไหนคะ Where do you keep the file folder คุณเก็บแฟ้มเอกสารไว้ที่ไหนคะ Where do you keep the A4 paper คุณเก็บกระดาษ A4 ไว้ที่ไหนคะ Where can I get some office supply ไม่ทราบว่าจะเบิกอุปกรณ์สำนักงานได้ที่ไหนคะ การถามหาของโดยใช้คำถาม Do you Do you know where the customer file is at คุณรู้ไหมว่าแฟ้มข้อมูลลูกค้าอยู่ที่ไหนครับ Do you have the customer file คุณเก็บแฟ้มข้อมูลลูกค้าไว้หรือเปล่าคะ สำหรับการบอกตำแหน่งสิ่งของที่ถูกถามหา เรามักจะใช้คำบุพบท preposition o f place บอกตำแหน่งเสมอๆ เช่น it's in the office drawer มันอยู่ในลิ้นชักค่ะ it's on my desk มันอยู่บนโต๊ะของฉันค่ะ it's at the office มันอยู่ที่ออฟฟิศ the cabinet is in the back of the office ตู้เอกสารอยู่หลังออฟฟิศค่ะ The file cabinet is opposite your working desk. The monthly report are in the drawer. ”สำหรับในกรณีถ้าเราหาสิ่งของไม่เจอนะคะ ผู้เรียนสามารถพูดว่า I can't find หรืออีกประโยคนึงก็คือ I can't seem to find แล้วตามด้วยสิ่งของที่เราหานะคะ อย่างเช่น อาจารย์พูดว่า I can't seem to find any file folder ฉันหาไฟล์เอกสารไม่เจอ I can't find any binder clips I can't seem to find any A4 papers I can't seem to find any staples อย่าลืมนะคะ ไปลองฝึกใช้กันดูค่ะ ถ้าเราต้องการยืม borrow สิ่งของหรืออุปกรณ์จากเพื่อนร่วมงาน เราสามารถใช้ประโยคได้ดังนี้ Do you have an extra mouth that I can borrow? m y broke. Do you have a stapler? Can I borrow? Do you have a hole puncher? Can I borrow your correction fluid? Can I borrow your staple remover? stationery, and office supplies. Rubber stamp. Stapler. Eraser. drawing pins. Push pins. Paper clips. Highlighters. Fountain pen. pencil. Marker. Ballpoint. Bulldog clip. Tape dispenser. pencil sharpener. Label Calculator Glue stick scissors. Notes. Papers. Notebook. Envelope. Clipboard. Monitor. computer. Keyboard. Folder. Fax. Filing cabinet. telephone. Swivel chair. Desk. waste basket.